สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาสอนวิธีการแยกโฟลเดอร์ mt4 ออกเป็นหลายๆ โฟลเดอร์นะคะเพื่อรันพร้อมๆกันนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเปิดตัว mp4 ขึ้นมาเนาะมันก็จะมีแค่หน้าต่างหน้าต่างเดียวก็สามารถรันได้หนึ่งแอคเคาท์เดียวเนาะวันนี้เนี่ยจะมาสอนวิธีการแยกโฟลเดอร์ mt4 ออกเป็นหลายๆ โฟลเดอร์เพื่อสามารถรัน พร้อมๆกัน แล้วก็สามารถรันได้หลายๆบัญชีพร้อมๆกัน ค่ะขั้นตอนแรกนะคะ เราก็ทำการปิดตัว MT4 ของเราไปก่อน แล้วหลังจากนั้นเนี่ย เราก็เข้ามาที่ตัวโปรแกรมเนาะเราสามารถเนี่ยวิธีการแยกโฟลเดอร์ MP4 นะคะ สามารถใช้ได้ทุกโบกเลย แต่วันนี้จะมาสอน เออจะมาสาธิตที่โปรแกรมของ XM นะคะ ขั้นตอนแรกเนี่ย เราก็ทำการคลิกขวา แล้วเสร็จแล้วเนี่ย ก็มาที่ Property Property นะคะ เสร็จแล้วก็ทำการคลิกที่ Open File Location หลังจากนั้นเนี่ย เราก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาเนาะ XMMT4 เสร็จแล้วเนี่ย เราก็ทำการ Copy ทั้งหมดเลย คลิกขวาทำการ Copy แล้วก็เราก็เลือกว่าจะเอาไปไว้ที่ไหนเนาะ อันนี้จะเลือกมาไว้ที่เดสก์ท็อปอันนี้แล้วก็ปิดก่อน คลิกที่ new folder เสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เขียนว่า mt4 เสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็มากดที่ new folder แล้วก็เขียน xm 1 อย่างนี้เนาะ แล้วก็ทำการพรีเซนต์ที่เราเพจที่เราก๊อปมาเมื่อกี้แล้วก็วาง เสร็จแล้วเนี่ย มันก็จะขึ้นหน้าต่างที่เราก๊อปปี้มาทั้งหมดเนาะ มันก็จะขึ้นมาทั้งหมดนี้ แต่การเข้านะคะ ไม่ใช่กดที่ตัว XM นะตรงไอคอนนี้มันไม่สามารถเปิดโปรแกรม MT4 ได้นะคะ ไม่เชื่อก็ลองกดเข้าไปดูเนาะนะคะมันก็จะเป็นไอคอนหน้าตาของตัว XM เฉยๆไม่ได้เป็นโปรแกรมของ MT4 เนี่ยแล้วเราจะเข้าโปรแกรม MT4 ได้อย่างไรเนาะเราก็มาที่นี่ค่ะ ตรง Terminal Terminal EXE นยแล้วก็กดเข้าไป นี่ค่ะมันก็จะขึ้นหน้าต่างมา แล้วก็ทำการล็อกอินเข้าแอคเคาท์ของเราปกติเอาะการเน็กเข้าไปมาที่ใส่ยูสเลขล็อกอิน แล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็กดฟินิชเลือกไปหลังจากนั้นเนี่ย เราก็สามารถเข้าได้หลายๆแอคเคาท์เนาะ อันนี้หนึ่งหน้าต่างเนาะ ถ้าเราจะเอาสองหน้าต่างแล้วก็แบกไปทำการ Copy Paste เราสามารถทำได้หลายหลายอันนะคะ แล้วแต่เราเราจะเอากี่อันนะนี่ลองเอาสองอันเนาะเปิดหน้าต่างพร้อมกันอันนี้ตัวที่หนึ่งเนาะตัวที่สองทีเทอร์มินอลเนี่ยค่ะหลังหลังจากนั้นเนี่ย เราก็สามารถทำการเทรดที่ MD4 ได้ หลายๆอคเคาท์พร้อมๆกัน นี่ยค่ะแล้วก็ใส่ป้ายเหมือนเดิม อันนี้ยังไม่ใส่เนาะเนี่ยค่ะ เนี่ยเราก็ทำการเจตที่แอคเคาท์นี้หนึ่งแล้วก็แอคเคาท์นี้อีกหนึ่ง เนี่ยค่ะประมาณนี้ ถ้าติดขัดหรือว่าสงสัยตรงไหนสามารถอินบ็อกซ์มาถามได้นะคะ หรือว่าวันนี้อาจจะพูดติดติดขัดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ